สวัสดีค่ะ มิเชลจากไอเมกโดโจนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนท่า RUG French ของกีฬาคาปูเอรานะคะ ก็ท่านี้ก็จะยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็เดี๋ยวจะเป็นไงเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ อย่างที่เพื่อนๆเห็นไปในคลิปเมื่อกี้นะคะ ก็จะเป็นท่าที่ยากขึ้นมาระดับหนึ่งก็คือ มันจะเหมือนท่าล็อกเวียน ในกีฬาจิมนาสติกนะคะก็คือ ในภาษาของคาปูร่าเนี่ยจะเรียกว่าอาอูถ้าเป็นล็อกเวียนธรรมดานะคะล็อกเวียนธรรมดาก็คือแค่นี้ และสำหรับการที่เพื่อนๆจะทำท่าอาอูจิเฟนช์ได้นะคะ ก็ควรจะทำท่าอาอูธรรมดาให้ได้ก่อนนะคะ เพราะว่ามันเป็นเบสิกของท่าหลาย ๆ ท่านะคะ ดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะ เราจะมาสอนแต่ละสเต็ป เพื่อที่จะฝึกท่า RU จิฟเฟนใช้ได้นะคะโอเค ถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเราเริ่มจาก RU ง่ายๆ ก่อนนะคะ RU นะคะสำหรับคนที่ยังทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยทำเตี้ยๆก่อนได้เอาแค่นี้นะคะ ก็จะเป็น RU แบบง่ายๆสำหรับคนที่ยังไม่กล้ากระโดด ไม่กล้าเตะยังคะก็ทำเตี้ยๆอย่างนี้ก่อน แต่ว่า พอเริ่มได้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำ RU ให้สูงขึ้นให้ได้ก่อนนะคะ เพื่อที่จะพัฒนาเป็น RU d ู f f e ฟน n c e ได้ค่ะ RU ของกีฬาคาปูรานะคะ ถ้า RU หรือว่าถ้าล็อกเวียนในชื่อของยิมนาสติกเนี่ย ของยิมนาสติกเราจะมือ เอ๊ะ ตามองมือนะคะ แต่ว่าของคาปูราเนี่ย เราจะต้องตามองคู่ต่อสู้ ก็คือมองไปด้านหน้านั่นเองไม่มองมือ อันนี้ก็จะเป็นการฝึกของท่าอูของคาปูรานะคะก็คือต้องมองด้านหน้าตลอด สังเกตดูเราจะมองคู่ต่อสู้ตลอดเวลา เราจะไม่เงยหน้าอย่างนี้นะคะ เพราะเราจะมองไม่เห็นคู่ต่อสู้โอเคนี่ก็เป็นสเต็ปหนึ่งของการที่จะฝึกเป็น RUG French ค่ะ ต่อไปสเต็ปที่2นะคะก่อนที่จะมาเป็น5 RUG French ทุกคนนะคะควรที่จะฝึกสะพานโค้งให้ได้ก่อนนะคะ สะพานโค้งก็คือ ต้องฝึกลงแล้วก็ยืนให้ได้ด้วยควรจะทำแบบนี้ให้ได้นะคะ สำหรับคนที่ยังทำไม่ได้เนี่ย ให้เริ่มจากนอนดันก่อนนอนหงายแล้วก็ดันขึ้นมาถ้าคุณเบสิกสามารถเงยหน้าตามองมือไปก่อนได้เลยนะคะ แล้วก็ค่อย ๆ เดินเข้ามาหาขาเรื่อยๆการยืนนะคะ ถ้าจะยืนให้ได้เราต้องโลตัวไปด้านหน้า สังเกตสะโพกดูมันจะไปด้านหน้าก่อน พอไปด้านหน้าเนี่ยเราค่อยยืนขึ้นได้นะคะ ถ้าสะโพกมันไม่มาด้านหน้าเวลาเรายืนเราจะหงายหลังนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการฝึกสะพานโค้งยืนหรือว่า อีกแบบหนึ่งนะคะ ถ้าเพื่อนๆอยากฝึกจริงๆ สามารถไปที่กำแพงยืนหันหลังข้อหาตำแพงนะคะค่อยๆไต่ลงและค่อยๆไต่ขึ้นได้ ก็จะทำให้มีกล้ามเนื้อสำหรับการฝึกสะพานโค้งลงแล้วก็ยืนลงแล้วก็ขึ้นให้ได้ค่ะ ต่อไปสเต็ปที่ 3 นะคะ เราจะเอาท่าอาอูเฉยๆนะคะ หรือล็อกเวียนมาผสมกับสะพานโค้งยืนนะคะ หรือว่าถ้าเป็นของยิมเนี่ยจะเรียกว่า front walk over นะคะก็คือจะเป็นท่านี้ ก็คือไปด้านหน้าตรงๆเลย แต่ว่าอาอูจะไปด้านข้าง ถ้าในชื่อยิมเราจะเอาล็อกเวียนผสมกับฟันวอล์กโอเวอร์นะคะ แต่สำหรับคาปูราเนี่ยก็คืออาอูแล้วก็ไปด้านหน้านะคะจีเฟรนช์จีเฟรนช์แปลว่าด้านหน้านะคะ ก็คืออาอูไปด้านหน้านั่นเองสำหรับการฝึกนะคะเริ่มจากอาอูมาก่อนครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วลงเป็นสะพานโค้งนะคะแต่ว่าตัวมันจะเอียงๆนิดนึงจะไม่ใช่เหมือนสะพานโค้งยิมแล้วก็ยืนขึ้นมา อันนี้ฝึกแบบง่ายๆก่อน เริ่มจากก้าวปุ๊บ ขึ้นมาครึ่งทาง ลงไปสะพานโค้ง แล้วก็ยืน อ่ะ สังเกตดูมันจะใช้พื้นฐานของสะพานโค้งด้วย แล้วก็อาอูธรรมดาด้วย ถ้าทำเร็วๆขึ้น มันก็จะเป็นอย่างนี้ทีเดียวยืนเลยนะคะ แต่ถ้ายังทำไม่ได้ทำทีละสเต็ป ให้เตะให้มันขึ้นให้ได้ก่อน เอาเท่านี้ให้ได้ก่อน ครึ่งหนึ่งให้ได้ก่อนนะคะ ถ้าครึ่งหนึ่งยังเตะไม่ขึ้นเนี่ยพอไปด้านหน้ามันก็จะยาก ครึ่งหนึ่งให้ได้อพอครึ่งหนึ่งได้แล้วเอาครึ่งหลังให้ได้ ลงให้ได้ขึ้นให้ได้นะคะพอรวมกันมันก็จะง่ายแหละก็จะเป็นอย่างนี้โอเค ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ3สเต็ปในการที่จะฝึกอาอูจิเฟนช์นะคะ ซึ่งท่านี้นะคะถ้า คนที่ยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึง ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถมาติดต่อที่ iMac Dojo ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกความอ่อนตัวหรือต่างๆนะคะ การตีลังกา ก็สามารถมาฝึกที่เราได้ทางเราจะสอนแบบ private นะคะ ซึ่งจะสามารถดูแลทุกท่านได้อย่างใกล้ชิดเลยสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ